รื่องต่อมา Computer Language ภาษาคอมพิวเตอร์ Read the text How many high-level computer languages are mentioned อ่านข้อความ มีการกล่าวถึงภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงกี่ภาษา Unfortunately for us computers can't understand spoken English or any other natural language. The only language they can understand directly is machine code, which consists of one and zero or binary code. น่าเสียดายสำหรับพวกเรา คอมพิวเตอร์ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาธรรมชาติอื่น ๆ ได้ ภาษาเดียวที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้โดยตรงคือรหัสเครื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลข 1 และเลข 0 หรือเรียกกันว่า binary code They are quite complex and restricted to particular machines to make the programs easier to write and to overcome the program of intercommunication between different types of computer. s software developer designs high-level languages which are closer to the English language. พิวเตอร์ค่อนข้างซับซ้อน และมีข้อจำกัดเฉพาะเครื่อง เพื่อให้โปรแกรมสามารถเขียนได้ง่ายขึ้น และเพื่อเอาชนะโปรแกรม การติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้ออกแบบภาษาระดับสูง ซึ่งใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมากขึ้น for example นี่คือตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางส่วน Fortran ภาษา Fortran ได้รับการพัฒนาโดย IBM ในปีพศ 2497 และยังคงใช้สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมโคบอลภาษาโคบอลได้รับการพัฒนาขึ้นในปีพศ 2502 และใช้เป็นหลักสำหรับการใช้งานทางธุรกิจพาสคาลภาษาพาสคาลถูกสร้างขึ้นในปี พศ 2514 ใช้สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อสอนพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม ภาษา C ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงปี คศ 1980 ภาษา C ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงปี พศ 2523 ที่บริษัท AT&T ภาษา C ใช้สำหรับการเขียนซอฟต์แวร์ ระบบ กราฟิกและแอปพลิเคชัน เชิงพาณิชย์ Java ภาษา Java ภาษา Java ได้รับการออกแบบโดยบริษัท Sun ในปี พศ 2538 เพื่อใช้งานบนเว็บ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ Computer Language It is important not to confuse programming languages with markup languages used to create web documents. Markup languages use instructions known as markup tags to format and to link text files. Some examples include สิ่งที่สำคัญคือ ต้องไม่สับสนในการเขียนโปรแกรม กับภาษา Markup ซึ่งใช้ในการเขียนเอกสารเว็บ คำแนะนำในการใช้ภาษาแบบ Markup หรือที่เรียกว่า Tag Markup เป็นวิธีการจัดรูปแบบและเชื่อมโยงไฟล์ข้อความ ตัวอย่างบางส่วนได้แก่ HTML HTML which allows us to describe how information will be displayed on web pages HTML HTML ช่วยให้เราสามารถอธิบายได้ว่าข้อมูลจะปรากฏบนหน้าเว็บได้อย่างไร Next XML which stand for Extensible Markup Language while HTML use predefined text XML enables us to define our own tax. It is not limited by a fax, by a fixed set of tax. XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language แม้ว่า HTML จะใช้แท็กที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ XML ช่วยให้เราสามารถกำหนดแท็กของเราได้ไม่จำกัด ด้วยชุดแท็ก ที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เนื้อหาต่อมา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างคำหรือในคำภาษาอังกฤษ คือคำว่า word building คำสั่ง ดูคำในกล่อง ว่าเป็นคำกริยาคำนาม หรือคำคุณศัพท์ ถ้าเป็นคำนาม ให้เขียนตัว n ถ้าเป็นคำกริยาให้เขียนตัว v หรือถ้าเป็นคำคุณศัพท์ ให้เขียน adj ถัดจากแต่ละคำ จากนั้นให้กรอกด้วยคำจากกล่องด้านล่างนี้โปรแกรม programmers programming programmable ประโยคที่หนึ่ง is the process of writing use a computer language เป็นกระบวนการเขียนโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนคิดว่าตรงกับคำใด คำตอบคือ programming ข้อ2 A computer is a set of instructions that tells the computer how to do a specific task คอมพิวเตอร์คือชุดของคำแนะนำที่บอกให้คอมพิวเตอร์ทราบว่าจะทำงานเฉพาะได้อย่างไร คำตอบคือคำว่าโปรแกรม A computer program is a set of instructions that tells the computer how to do a specific task คำถามข้อที่ 3 Most computers make a plan of the program before they write it. คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ จะจัดทำแผนงานก่อนที่จะเขียน คำตอบคือ programmers most computer programmers make a plan of the program before they write it นักเขียนโปรแกรม ส่วนใหญ่จะจัดทำแผนงานก่อนที่จะเขียน 4. C A keyboard allows the user to configure the layout and meaning of the keys แป้นพิมพ์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบและความหมายของคีย์ได้ คำตอบคือ programmable a programmable a programmable keyboard allows the user to configure the layout and meaning of the keys เรามาเฉลยคำตอบครับ ว่าคำทั้ง 4คำมีลักษณะคำเป็นอย่างไรโปรแกรม คือนาม หรือคำนาม programmer นาม หรือ nouns programming คำนาม nouns และ programmable คำคุณศัพท์ หรือ adjective เป็นต้น